สำหรับประโยค请稍等为您送餐大概十分钟แปลว่ากรุณารอประมาณ 10 นาทีค่ะ คำว่า请แปลว่าขอ稍等แปลว่ารอหน่อย ภาษาจีนจะวางคำว่า稍ซึ่งแปลว่าหน่อยและเป็นคำขยายกริยาไว้หน้าคำกริยา คำว่า为您แปลว่าให้ท่านหรือให้คุณ คำว่า ส่งฉันแปลว่าส่งอาหาร คำว่าตาไก่แปลว่าราวๆหรือประมาณ คำว่าสิบภาษาจีนอ่านว่าชิคำว่าเซนจงแปลว่านาที